มโหสถโตเป็นหนุ่มแล้ว ทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในยศถาบรรดาศักดิ์ควรจะมีครอบครัว จึงได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพระราชาทรงเห็นชอบด้วย จึงแจ้งให้มโหสถทราบ เมื่อมโหสถรับแล้ว จึงมีพระเสาวณีว่า จะหาหญิงสาวมาให้ มโหสถคิดว่า สตรีที่พระพี่นางจัดมาให้อาจไม่เป็นที่ชอบใจ ควรจะเลือกดูเอง จึงทูลจะเลือกสตรีด้วยตนเอง พระนางอุทุมพร ทรงอนุญาตมโหสถจึงกลับเรือนแจ้งให้สหายทราบ แล้วปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้า ถืออุปกรณ์สำหรับรับจ้างเย็บผ้า ออกจากพระนคร ทางประตูด้านทิศเหนือ เพียงคนเดียวไปหมู่บ้านอุตรยวมัชคาม ที่หมู่บ้านนั้น มีสกุลเศรษฐีเก่าแก่อยู่สกุลหนึ่ง บัดนี้ยากจนลง มีบุตรสาว รูปร่างหน้าตางดงามน่ารัก เปรียบพร้อมด้วยลักษณะผู้ดี ตามเสียสายวงสกุลทุกอย่าง วันนั้นนางต้มข้าวตั้งแต่เช้าออกจากเรือน นำไปให้บิดาที่กำลังไถนา เดินสวนทางกับมโหสถ มโหสถเห็นนางเดินมา คิดในใจว่า หญิงสาวคนนี้เรียบพร้อมด้วยลักษณะผู้ดีทุกอย่าง หากเธอยังไม่มีสามี ก็จะเป็นภรรยาของเราได้ ฝ่ายนางอมรา พอเห็นมโหสถ ก็คิดในใจเช่นกันว่า ชายผู้นี้ ถ้าทางมีสง่าราศี หากเราได้เขาเป็นสามี ทรัพย์สมบัติก็จะพอกพูนมั่งคั่งขึ้นได้ไม่ยาก มโหสถไม่รู้ว่า หญิงสาวคนนี้มีสามีหรือยังจึงคิดวิธีถามนางด้วยแสดงใบ เพื่อทดสอบชาวปัญญา ถ้านางฉลาดก็จะรู้ความหมายที่ถาม จึงหยุดยืนอยู่ห่างๆ แล้วกำมือเข้ายื่นมือออก ไปให้เห็น สื่อความหมายว่า เธอมีสามีหรือยังนางอมรามองเห็นก็รู้ว่า ชายผู้นี้ถามตนว่ามีสามีหรือยังจึงยืนอยู่ตรงนั้น แล้วแบมือออก หมายความว่า ชีวิตฉันว่างเปล่าอยู่ ยังไม่มีคู่ครอง มโหสถก็รู้ว่า นางยังไม่มีสามี จึงเดินเข้าไปหา ถามว่า เธอชื่ออะไร นางอมรารู้ว่า ชายผู้นี้เป็นคนมีปัญญา จึงตอบเป็นปริศนาว่า สิ่งใดไม่เคยไม่มี ทั้งในอดีต ในอนาคตและปัจจุบัน นั้นคือชื่อของดิฉันมโหสถกล่าวว่า ความไม่ตายไม่มีในโลก ไม่ว่าอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน เธอเห็นจะชื่อว่าอมรา หญิงสาวรับว่า ถูกแล้วจ้ะ ฉันชื่ออมรา มโหสถถามต่อไปว่า เธอจะนำข้าวต้มไปให้ใคร หญิงสาวบอกว่านำไปให้บุรพเทวดาจ้ะ มโหสถกล่าวว่า บิดามารดา ชื่อว่าบุรพเทวดา ธอคงจะนำข้าวต้มไปให้บิดาของเธอ หญิงสาวรับตามนั้น มโหสถถามว่า บิดาเธอทำงานอะไร หญิงสาวตอบว่า บิดาของดิฉันทำสิ่งหนึ่ง โดยส่วนสองมโหสถกล่าวว่า การไถนาชื่อว่า การทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองเพราะขณะไถเป็นทางเดียว แต่ดินแยกออกเป็นสองทาง บิดาของเธอ เอ็นจะกำลังไถนา หญิงสาวรับว่าถูกแล้วมโหสถถามว่า บิดาของเธอไถนาอยู่ที่ไหน หญิงสาวตอบว่า บิดาของดิฉันไถนาในที่คนทั้งหลายไปได้เพียงอย่างเดียว แล้วไม่กลับมาอีกเลยมโหสถกล่าวว่าป่าช้าเป็นสถานที่ที่คนตายไปเพียงอย่างเดียว แล้วไม่กลับ บิดาของเธอคงจะไถนาใกล้ปลาช้า หญิงสาวรับว่าถูกแล้วมโหสถถามต่อไปว่า วันนี้เธอจะกลับเรือนหรือไม่ นางอมราตอบว่า ถ้ามาดิฉันจะยังไม่กลับ ถ้าไม่มา ดิฉันจะกลับมโหสถกล่าวว่า บิดาของเธอเห็นจะไถนา ใกล้แม่น้ำเมื่อน้ำหลากมา เธอจะยังไม่กลับ ถ้าน้ำไม่หลากมา เธอจะกลับ หญิงสาวรับว่าถูกแล้ว ครั้นคนทั้งสองเจรจาโต้ตอบกันเท่านี้แล้ว หญิงสาวจึงชวนมโหสถให้ทานข้าวต้ม แล้ววางหม้อข้าวต้มลง มโหสถต้องการทดลองหญิงสาว คิดว่า การปฏิเสธเป็นการเสียมารยาทถ้านางอมรา ไม่ล้างภาชนะ ไม่ให้น้ำล้างมือ แล้วตักข้าวต้มให้เรา เราจะไปจากนางทันที จึงกล่าวว่า ก็ดีเหมือนกัน ฉันกำลังหิวอยู่พอดี นางอมราวางหม้อข้าวลง ล้างภาชนะ แล้วตักน้ำมาให้มโหสถล้างมือ คนข้าวในหม้อ แล้วตักข้าวต้มใส่เต็มภาชนะ ข้าวต้มนั้น มีน้ำมา แต่เมล็ดข้าวน้อย มโหสถทักว่า น้ำข้าวต้มมากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะหญิงสาวตอบว่า ดิฉันได้น้ำแล้ว มโหสถกล่าวว่า เธอเห็นจะเหลือน้ำมาจากทุ่งนา นางอมราตอบว่า ถูกแล้ว ดิฉันแบ่งข้าวต้มไว้ให้บิดาเหลือจากนั้นจึงให้ท่าน ข้าวต้มจึงเหลือแต่น้ำเป็นส่วนมาก มโหสถ รับประทานข้าวต้ม อิ่มบ้วนปากแล้วถามทางไปเรือนว่า ฉันอยากไปเรือนเธอ จะบอกทางได้ไหม นางอมราตอบว่าได้จ้ะแล้วบอกทางแก่มโหสถ มโหสถไปเรือนตามทางที่นางบอก มารดาหญิงสาว เห็นมโหสถจึงเชิญในนั่งแล้วถามว่าทานข้าวต้มมาหรือยัง มโหสถตอบว่า น้องหญิงอมราให้ทานมาบ้างแล้วจ้ะ มารดาของนางอมรารู้ทันที ว่าชายหนุ่มคนนี้คงชอบลูกสาวของตน จึงตามมาถึงบ้าน แต่นางก็ยังไม่พูดอะไร มโหสถมองดูภายในเรือน ก็รู้ว่าสกุลนี้ค่อนข้างยากจน แต่ก็ถามว่าฉันเป็นช่างชุนผ้า พอจะมีผ้าเก่าให้ฉันชุนบ้างไหม มารดานางอมราตอบว่า ผ้านะมีดอกพ่อนมแต่ค่าจ้างไม่มีให้ มโหสถกล่าวว่า ฉันไม่ชุนเอาค่าจ้างก็ได้จ้าแม่เอามาเถอะ ฉันจะเย็บให้เปล่า มารดานางอมราจึงนำผ้าเก่ามาให้มโหสถชุน มโหสถทำได้กล้องแกล้ว เย็บผ้าทั้งหมดประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้วบอกให้มารดานางอมรา ไปบอกให้ชาวบ้านนำผ้ามาจ้างชุน มารดานางอมรา ก็บอกชาวบ้านทั่วไป มโหสถ ชุนผ้าวันเดียว ได้เงินถึงหนึ่งพันกหาปณะนะมารดานางอมรา เตรียมหุงหาอาหารเย็น แต่ไม่ทราบว่า มโหสถ จะอยู่ทานข้าวด้วยหรือไม่ จึงถามด้วยความฉลาดว่า เวลาเย็น แม่ควรจะหุงข้าวเท่าไหร่ เมื่อทราบว่ามโหสถจะอยู่ทานข้าวด้วย นางจึงหุงหาอาหารดีเป็นพิเศษมากทั้งแกงและกับครั้นตกเย็น นางอมรากลับจากส่งข้าวบิดา เอามัดฟืนทูลศีรษะมาจากป่าเก็บฟืนเสร็จแล้วจึงเข้าเรือน ส่วนบิดากลับบ้านเย็นกว่าบุตรสาว มโหสถทานอาหารร่วมกับบิดามารดาของหญิงสาว ส่วนนางอมรา ดูแลคนเหล่านั้นก่อน จึงทานภายหลัง มโหสถคอยสังเกตอยู่ ในบ้านนั้นสองสามวัน วันหนึ่ง มโหสถต้องการทดลองใจหญิงสาว จึงบอกให้เธอ เอาข้าวสารกึ่งตนานต้มข้าวต้มทำขนม และหุงข้าวสวย หญิงสาวเอาข้าวเปลือกมาตำแล้วเลือกเอาข้าวสาร มีเมล็ดเต็มต้มเป็นข้าวต้ม เอาข้าวสารหักหุงเป็นข้าวสวย และเอาปลายข้าวสารป่นทำเป็นขนมให้มโหสถ พอมโหสถทานข้าวต้ม ก็รู้ว่ามีรสดีมาก แต่ก็ทำเป็นแสดงอาการว่า อาหารไม่ได้เรื่อง ทมถุยข้าวต้มทิ้งบ่นว่า เธอทำอาหารไม่เป็นทำให้ข้าวสารเสียหายไปเปล่าโดยใช่เหตุ แล้วส่งถ้วยข้าวต้มคืนให้ หญิงสาวไม่แสดงอาการโกรธเจ้าแง่แสนงอนแววตาสงบนิ่ง กล่าวด้วยใบหน้าราบเรียบว่าถ้าข้าวต้มไม่อร่อย จะรับขนมก็ได้นะจ๊ะแล้วส่งขนมให้มโหสถ มโหสถแสดงอาการเหมือนเดิม นางอมรากล่าวว่า ถ้าขนมไม่อร่อย รับข้าวสวยก็ได้จ้ะแล้วส่งข้าวสวยให้มโหสถทำเป็นขัดเคือง ขยำอาหารทั้งสามอย่างรวมกัน เทราดตัวหญิงสาว แล้วไล่ให้ไปยืนอยู่ที่ประตู แม้เช่นนี้ หญิงสาวก็ไม่โกรธ เดินออกไปยืนที่ประตูตามคำสั่ง ด้วยกิริยาอ่อนน้อม มโหสถเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ รู้ว่านางไม่ใช่คน เจ้าแง่แสนงอนเหมือนหญิงทั่วไป จึงเรียกกลับมา หญิงสาวได้ยินมโหสถเรียก จึงเดินเข้ามานั่งลงใกล้ๆมโหสถอย่างว่าง่าย เมื่อมโหสถมาจากบ้าน ได้นำผ้าและเงินหนึ่งพันกหาปณะมาด้วย มโหสถ ให้ผ้าแก่หญิงสาว บอกให้ไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่ หญิงสาวตามตามอย่างว่าง่าย มโหสถจึงพูดขอหญิงสาว จากพ่อแม่ของนาง และให้เงินหนึ่งพันกหาปณะที่ได้จากการชุนผ้า และเงินอีกหนึ่งพันกหาปณะ ที่นำติดตัวมารวมเป็นสองพันกหาปณะเป็นสินสอดแล้วลาพ่อตาแม่ยาย พานางอมรา กับมิถิลานคร